หัวข้อต่อมานะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกวิดีโอจาก YouTube กันบ้างนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกวิดีโอที่อยู่ใน YouTube เนี่ยมาใส่ในหน้าเว็บไซต์ของเรา นะครับ ด้วยเครื่องมือที่ทาง Google Sites เตรียมไว้ให้นะครับ ซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ที่เราสามารถที่จะนำวิดีโอต่างๆนะครับ ที่อยู่ใน YouTube หรือว่าเป็นวิดีโอที่เราได้ทำการอัปโหลดไว้นะครับ เพื่อมาจัดเตรียมเป็นเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ของเรา นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดในส่วนของการ ตั้งค่าการแสดงผลต่างๆได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการกันเลยนะครับ เหมือนเดิมนะครับก็ให้เราคลิกในหน้าเว็บไซต์นะครับที่เราต้องการอตอนนี้เราอยู่ในหน้าแทรก YouTube นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูแทรกนะครับ ในส่วนของ YouTube ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เราก็คลิก YouTube เข้าไป เราสามารถอยากค้นหาวิดีโอนะครับ พิมพ์คำค้นลงไปตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วก็กดค้นหา วิธีการไม่ยากนะครับ เราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการ เสร็จแล้วก็กดเลือก เช่นกันครับเราสามารถที่จะย้ายตำแหน่ง ตัววิดีโอของเรา เนี่ย ไปไว้ใน ตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยถ้าต้องการแทรกเพิ่มก็คลิกแทรกค้นหาวิดีโอนะครับ เราสามารถเลือกวิดีโอได้ หลายวิดีโอพร้อมกันก็ได้เช่นกันนะครับขย้ายมาอยู่ด้านล่าง สามารถปรับตำแหน่งตัววิดีโอของเรานะครับได้ตามต้องการ อันนี้ก็วิธีการแทรกนะครับ ใช้งานไม่ยากนะครับ คลิกแล้วก็ใส่ YouTube ลงมา อีกตัวหนึ่งนะครับ ในกรณีที่เราจะแทรกวิดีโอของเราเองนะครับ เหมือนกันนะครับ ก็ไปที่เมนูแทรกแล้วก็ YouTube แล้วก็คลิกที่อัปโหลดแล้วตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นวิดีโอที่เราได้อัปโหลดเอาไว้นะครับ ใน YouTube ก็คลิกเข้าไป แล้วก็เลือกเช่นกันนะครับ สามารถย้ายการแสดงผลได้ ทีนี้มาดูในส่วนของการตั้งค่าวิดีโอกันบ้างนะครับ เราสามารถที่จะทำการตั้งค่าโดยการคลิกที่ ตัววิดีโอของเรานะครับ จากนั้นคลิกที่ฟันเฟืองตรงนี้ เราสามารถที่จะซ่อนปุ่มควบคุมนะครับ ซ่อนปุ่มควบคุม การแสดงได้นะครับ หรือกำหนดนะครับเลื่อนออกจากมุมมองตรงนี้ได้ในส่วนของปุ่มควบคุม สีของแถบแสดงความคืบหน้านะครับ ก็ สามารถเลือกได้สีแดงกับสีขาว ค่าเริ่มต้นเป็นสีแดงนะครับ อ่าแล้วก็อนุญาตให้เปิดเต็มจอหรือเปล่านะครับ ก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพนะครับ เดี๋ยวจะตั้งค่าการแสดงผลระหว่างวิดีโอ2อันนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ ก็เป็นปกติสีแดงแล้วก็เปิดเต็มจอได้ อีกตัวหนึ่งเราจะตั้งค่าเป็นแบบ ไม่ต้องซ่อนนะครับ ก็แสดงตลอดเวลา แล้วก็เลือกเป็นสีขาว ไม่อนุญาตให้เปิดเต็มจอนะครับ เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้น ทดลองดูผลการทำงานนะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกการตั้งค่าได้ที่เมนูตรงนี้ อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้งานเลยนะครับ สามารถที่จะตั้งค่าได้ เป็นอย่างไรบ้างครับ กับการแทรกวิดีโอใน YouTube คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับนำไปใช้งานเพื่อจะทำเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ตามที่เราต้องการ และเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ